เธอต้องไปในไกลได้ baby พอได้ออกคำสายฉันไม่เลยให้ใคร and B ผมอาจไม่มีความสามารถแต่ผมก็สามารถให้คุณได้ทั้งปี ถ้าเกิดเธอเจอคนใจร้ายช่วยให้มาทางซ้ายผมยังอยู่ตรงนี้ Baby คุณจะกินได้ไหมคุณน่าจะทำลายหัวใจผมไม่ดีบางวัน ฉันไม่มีอะไรให้น่าจะหอมแก้มเธอให้เป็นรางวัลฉันเลยคิดจะบอกว่าเธอเป็นประจำวันเธอไปโกรธฉันแล้วไม่เป็นไรเธอเป็นประจำเดือนถ้าช่างมันในเรืงวันนั้น ฉันก็พอใจจะมีเธออยู่ ใกล้ชิดตรงแก้มเธอไม่ใช่ลูกพี